สวัสดีค่ะ หัวข้อในวันนี้เกี่ยวกับเหตุผลที่อาจทำให้คุณรู้สึกว่างเปล่า คุณเคยรู้สึกโดดเดี่ยวทั้งๆทที่คุณไม่ได้อยู่คนเดียวไหมคะ คุณเคยรู้สึกหลงทางและสับสนกับชีวิตตัวเองหรือเปล่า ไม่ต้องตกใจไปค่ะ มันเป็นเรื่องปกติที่จะรู้สึกแบบนี้บ้างเป็นบางครั้ง ผู้คนมากมายในทุกวัยต้องเคยเผชิญหน้ากับความรู้สึกว่างเปล่า บางครั้งก็ไม่รู้เหตุผลว่าทำไม ไม่ว่าคุณจะรวยแค่ไหน หรือดัง มีเสน่ห์ หรือประสบความสำเร็จแค่ไหน คุณอาจยังรู้สึกว่ามีบางอย่างขาดหายไปในชีวิตคุณ บางครั้งช่องว่างในใจคุณก็เกิดขึ้นเพราะเรื่องร้ายๆ หรือการอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ดี แต่ส่วนใหญ่แล้ว ความรู้สึกว่างเปล่าจะสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาลึกๆ ข้างในใจเราค่ะ นี่คือ 4 เหตุผลที่เป็นไปได้ที่อาจทำให้คุณรู้สึกว่างเปล่าค่ะ 1. คุณไม่รู้จักตัวเอง การขาดความรู้เกี่ยวกับตัวเองอาจเป็นเหตุผลของความว่างเปล่าที่คุณรู้สึกอยู่ค่ะ เมื่อคุณไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใคร ต้องการอะไร และต้องการเป็นใคร มันอาจทำให้คุณรู้สึกเหมือนคุณกำลังใช้ชีวิตอย่างไร้เป้าหมาย คุณสูญเสียตัวเองให้กับงานหรือความสัมพันธ์หรือเปล่าคะ คุณใช้เวลาทั้งหมด ไปกับงานและเพื่อนหรือครอบครัวหรือเปล่าคะ แต่นานๆทีมันก็ดีนะคะ ถ้าคุณให้เวลากับตัวเองบ้าง ใช้เวลาร่วมกับตัวเอง เพื่อสะท้อนความคิดและความรู้สึกของตัวเอง นึกถึงคุณค่าและความเชื่อของตัวเอง เพื่อที่คุณจะได้รู้ถึงตัวตนของตัวเองมากขึ้น 2. คุณไม่มีความสัมพันธ์ที่มีความหมาย อีกเหตุผลที่อาจทำให้คุณรู้สึกโดดเดี่ยว ก็เพราะคุณรู้สึกห่างจากคนรอบตัว จากการศึกษาในปี 2003 โดยวัดคินส์สโตนและโคสพบว่า ความสัมพันธ์ในชีวิตเราคือตัวแปรที่สำคัญที่สุดของความสุข อย่างไรก็ตามมันไม่ได้เกี่ยวกับปริมาณแต่เป็นคุณภาพต่างหาก ที่สำคัญมันไม่ใช่การขาดความสัมพันธ์ที่ทำให้เราโดดเดี่ยวแต่เป็นการขาดความใกล้ชิด คุณอาจมีคนที่คุณเจอและคุยด้วยทุกวัน แต่ถ้าคุณไม่สามารถที่จะหัวเราะด้วยกันหรือคุยเรื่องส่วนตัวด้วยได้ งั้นความสัมพันธ์นั้นก็ไม่สำคัญเท่าไหร่ค่ะ มันจะดีมากถ้าคุณมีคนใกล้ชิดจำนวนน้อย ที่คุณสามารถเปิดใจคุยกัน เป็นตัวเองและชอบใช้เวลาอยู่ด้วย ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนครอบครัวหรือแฟนเราทุกคน ต้องการคนที่ทำให้เรามีความสุขอยู่ในชีวิต มันไม่ใช่การเป็นที่นิยมหรือเป็นที่ชื่นชอบที่ทำให้เรามีความสุข แต่เป็นความผูกพัน และความใกล้ชิดค่ะ 3. คุณยังทำใจกับอดีตไม่ได้ ความว่างเปล่าที่คุณรู้สึกอยู่ตอนนี้ อาจเป็นสัญญาณว่ามีความรู้สึกในอดีตที่ยังไม่ถูกจัดการ ส่วนใหญ่แล้วผู้คนจะรู้สึกสับสนและโดดเดี่ยวหลังจากการสูญเสียครั้งใหญ่ การเลิกกับแฟนหรือความล้มเหลว นั่นก็เพราะพวกเขาปล่อยให้ตัวเองเชื่อว่าบางคนหรือบางอย่างคือตัวตนของพวกเขา ไม่ว่าจะเป็นแฟนเพื่อนสนิท บ้านเกิด มหาวิทยาลัย หรือความสำเร็จในบางอย่าง และในตอนนี้เมื่อมันหายไป พวกเขาก็ไม่รู้จะทำยังไง ถึงแม้มันจะพูดง่ายทำยาก แต่เราทุกคนไม่ควรยึดติดกับอดีต ก้าว ต่อไปค่ะ การอยู่กับความเสียใจและเสียเวลาไปกับการโทษตัวเอง ดูถูกตัวเองก็ไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้นมา คุณต้องยอมรับอะไรก็ตามในอดีตที่รังคุณไว้ และเปลี่ยนมาจดจ่อกับปัจจุบัน ให้อภัยตัวเองและปล่อยให้ตัวเองได้รับการรักษาและเติบโตค่ะ 4. คุณไม่มีความฝันในชีวิต นี่คือหัวข้อที่ซับซ้อนที่สุดเลยก็ว่าได้ค่ะ ถ้าคุณไม่มีความฝันของตัวเองที่คุณอยากทำให้สำเร็จ มันก็ยากที่จะหาความหมายใดๆในชีวิต เพราะมันคือธรรมชาติของมนุษย์ที่จะต้องการสิ่งต่างๆเพื่อตัวเอง ผู้คนจะอยากทำสิ่งต่างๆให้ดีขึ้นเรื่อยๆ เพื่อเอาชนะตัวเอง ไม่ว่าการเป็นผู้เชี่ยวชาญ การสร้างครอบครัว หรือการมีกิจการเป็นของตัวเอง ความฝันแบบไหนก็ตามก็เพียงพอให้คนคนหนึ่งรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่า ว่าเราเกิดมาเพื่อทำบางอย่าง การมีบางอย่างที่เรารัก จะช่วยทำให้เราไม่รู้สึกเบื่อและว่างเปล่า เพราะคุณกำลังทำบางอย่างที่มีความหมาย และสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีให้กับโลกใบนี้ สุดท้ายแล้วคนเดียวที่จะช่วยคุณเข้าใจเหตุผลที่ทำให้คุณรู้สึกว่างเปล่า ก็คือตัวคุณเองค่ะ เพราะงั้นให้เวลาตัวเอง และมองลึกเข้าไปเพื่อเข้าใจว่าความรู้สึกพวกนี้มาจากไหน มันอาจมีมากกว่าหนึ่งเหตุผลที่ทำให้คุณรู้สึกว่างเปล่า ยิ่งคุณรู้เร็วเท่าไหร่ คุณยิ่งมีเวลาแก้ไขมัน การรักษาจะไม่ง่ายเลยค่ะ แต่มันจะคุ้มค่ามาก เพราะมันจะทำให้คุณได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข และมีความหมายมากขึ้น ทุกอย่างเริ่มขึ้นจากการรู้เหตุผลว่าเพราะอะไร คุณรู้สึกว่างเปล่าหรือเปล่าคะ หรือคุณตรงกับเหตุผลที่เราบอกไปหรือเปล่า รู้ไว้นะคะว่าคุณไม่ได้ตัวคนเดียว อย่าลืมบอกเราในคอมเมนต์ด้านล่าง ถ้าคุณรู้สึกว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์แล้วก็ อย่าลืมแชร์ให้คนที่อาจต้องการมันนะคะ อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ